สวัสดีครับสองพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ คลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับ ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับ ว่าพระจะออกเมื่อไหร่นี่ครับ มีทั้งชุดนำเลิกและชุดลุ้นเนื้อนะครับ ก็มาฟังจากปากของพี่ป๋องสุพรรณกันชัดๆนะครับ มาติดตามชมกันครับ วัสดี เปิดไฟ สวัสดีครับ แฟนเพจ FC อ่ะวันนี้มาชมฟาร์มคืบหน้า คืบหน้า คืบหน้ามากแล้ว เสร็จแล้วล่ะ เดี๋ยว เดี๋ยวหาว่าไม่ได้ชี้แจงอะไร เห็นมาดามกี้เขาไลฟ์ไปก็เลยเอาซะหน่อย เอาซะหน่อย เอาซะหน่อยกับแฟนเพจ FC ทุกท่านครับอวันนี้จะมาชมฟาร์มคืบหน้าวัตถุมงคลรุ่นเลื่อนสัมมนาศักดิ์นะครับ ซึ่ง ไปเสกมา นี่ ดอกไม้ยังอยู่เลย เสกมา เมื่อวันที่ 26 นะครับ ได้ทำตามทุกอย่างสำเร็จหมดละก็เหลือลงยาเเดี๋ยวให้ดูว่าที่เหลือลงยานี้ เหลือลงยาพัดยศ เนื้อปาก้าเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งซึ่งเสกเสร็จเนี่ยเรากลับมาลงยาเพิ่มเลยนะครับ เพราะว่ามาดูแล้วไม่แตกต่าง เดี๋ยวจะบอกให้แตกต่างไม่แตกต่างยังไงนะครับ วันนี้มาชมเหรียญ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับ ปะฉลุนะครับ ซึ่งเดิมๆเลยเนี่ยชุดนำเลิกนะครับ ปะฉลุ 450 ใช่ไหม450ไหมสาม475 ชุดนะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะครับนี่ครับ เป็นปะฉลุนะฮะนี่ปะฉลุตัวองค์ก็ปะฉลุนะครับ สวยงามมาก เอ้ยไม่ขยาย นี่ครับ เป็นเหรียญเนื้อทองคำปะฉลุทีแรกที่เปิดไปนะครับ ไม่ได้ฝังเพชรนะฮะ ตอนนี้ผมก็เลยเนี่ยครับ ฝังเพชรเพิ่มให้นะครับ ที่หน้าอกเนี่ยประมาณสี่ตังหรือห้าตังวะนะประมาณนี้ครับ ฝังเพชรนี่ครับเพื่อความสวยงาม แล้วก็ดุดดังเพชรน้ำหนึ่ง หลวง หลวงปู่พัดเนี่ยท่านเมตตาแล้วเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาดุดดังเพชรเพชรน้ำหนึ่งนะฮะ จึงทำวัตถุมงคลให้สมพระเกียรติของท่านที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับ เราจะตอกเคิร์ดโคดนะฮะโคดนำเลิก แล้วก็ตอกทองนะครับ ตอกตัวทองในอยู่ในนี่ครับในดอกไม้นะครับ แล้วก็มีโค้ด ตัวนะแล้วก็โค้ดทองคำนะฮะ อันนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าเหรียญหนึ่งนะครับ ปะฉลุนะครับ ตัวนี้ตัวท็อปที่สุดนะครับ ตัวองค์ก็ปะฉลุนะฮะ ไปทำบัตรกรีเพิ่งเสร็จมา ไม่ได้ปั๊มแบบเป็นหน้ากากนะครับ นี่คือตัวปะฉลุ อันนี้เป็นเสมาปะฉลุลงยานะเดี๋ยวมาดู ตัวยิงเพชร อถามว่ามีอืมอันนี้ องค์นี้เป็นเหรียญแบบไม่ลงยาก็สวยแบบดิบ ๆ ทองคำล้วนๆนะฮะ ทองคำเราไม่ได้ผสมเลยนะครับ ซื้อทองแท่ง 9.65 จากร้านจีนหัวเฮงแล้วก็ไปทำการรีดแล้วก็หลอมตีเลยนะฮะนี่ก็เป็นเหรียญนนำเลิกไอตัวนี้แค่ไม่ไม่ไม่ลงยานี่เอ่อ สองร้อยหกสิบชุด นะ ฮะสองร้อยหกสิบชุด สวยงามมาก เดี๋ยวมาดูตัวแถม ใน ลัง ชึบ ตัวนี้นะครับ ลงยา องค์นี้แบบลงยาหน่วยมีหลายอย่างมากอืมอันนี้เนื้ออับาก้า เนื้ออับาก้านะครับลงยา นะฮะ ขอบนี้เป็นปะฉลุนะครับ ปะฉลุขอบลูกปืน แล้วก็ลง ยา ให้นะครับ ตัวองค์เป็นนวะองค์เป็นนวะนะครับ ปะฉลุ ขอบนวะเอ่อองค์นวะขอบขอบปอกลูกปืนนะครับนี่ครับ บัตรกีปะฉลุมีความสวยงามนะครับ แล้วก็ผลงานที่ออกมาต้องต้องต้องสวย แล้วก็ลง ยา มาดูตัวนี้ตัวตัวตัวนี้ ตัวตัวตัวตัวตตัวปะฉลุนี่ไม่ปะใช่ไหม นี่แบบไม่ป่าใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ไม่ป่าฉลุนะครับ นี่ตัวเฮ้ยป่าก็ไม่ป่าไม่ป่านี่อัปปาก้าเนาะหน้ากากทองทิพย์อัปปาก้าหน้ากากทองทิพย์นะครับเนี่ยเป็นหน้ากาก นี่งานหน้ากากนะครับ ตัวเมื่อกี้ป่าฉลุอยู่ในชุดเสมาไม่ลงยานี่อยู่ในชุด อ่าาชุดนี้เลยนะครับ ใครที่จองชุดเสมา ที่ฝังเพชรนี่นะฮะ ทองคำนะฮะ อยู่ในชุดนี้อ่าเราจะมีแถมโอ้โหมากมายเลยคุ้มค่ามากนะฮะ แล้วก็ ดูปะฉลูนะว่าไอ้ตัวนี้หน้ากากทองคำนี่ครับ ที่ผมอยากจะเชยชม นี่ยังไม่เสร็จนะนี่จะลงยาขอบให้อีก องค์นี้เป็นหน้ากากทองคำปะฉลุขอบเป็นเงินนะครับ ชุบสามเคโอ้โห เด้งๆเลยครับพี่น้อง ยังไม่เสร็จนะลงยาแถมให้อีกนะครับเดี๋ยวจะลงยาขอบใช่ไหมขอบแดง โรคยาขอบแดงจะขึ้นมากนี่เนื้อนวะนะครับนวะนะครับ เดี๋ยวรองานนี้น่าจะเดือนนี้เสร็จนะครับ แล้วก็จะดูวันออกให้เอาไปให้หลวงปู่เสกอีกวันหนึ่ง ไม่เกินวันที่ 9กุมภานะครับ ไม่เกินนะฮะชี้แจงเลยนะครับ ไม่เกินวันที่9เพราะวันนี้เรามาเก็บงานแล้วก็ลงยาเพิ่ม เพิ่มตัวนี้เดี๋ยวจะให้ท่านดูอ้าวนี่พวกเสมาอุ้ยเสมามาดู นี่ครับ เพิ่มตัวนี้เอามาแตกต่างไม่แตกต่างยังไง ผมทำแล้วผมก็แบบมีแต่เงินเพิ่มเพิ่มให้มูลค่าเพิ่มมูลค่านี่ครับรูปไข่ครึ่งองค์นะฮะลงยาแดงนะครับชุดนำเลิกนะครับชุดนำเลิกเลือดสมณศักดิ์ด้านหลังลงยานะครับก็เลยต้องเอาตัวที่แถมเนี่ยนะครับเนี่ยตัวที่แถมนี่อาปาก้านะฮะหน้ากากอทองทิพย์ผิวลุง หน้ากากทองทิพย์ผิวลุงนะครับ เนี่ย หน้ากากหน้ากากฝาบาทหรือทองทิพย์วะทองทิพย์ผิวลุงทองทิพย์ผิวลุงนะครับ เนี่ยลงยาแดงยังไงครับ หลังนี่ต้องมาลงยาให้เหมือนกับตัวทองคำ เพราะว่าความแตกต่างมีลงยาแล้วเหรียญเหรียญแถมก็ต้องลงยาให้ ก็เลยช้าตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับนี่เพิ่งลงใช้สองสีเองวันนี้พอดีเป็นเป็นวันที่เจ๊สาวสอมงคลศิลป์เนี่ยเขาทำบุญโรงงาน ก็วันนี้หยุดคนงานไม่ได้ทำ ก็เลยเอามาให้ดูนี่ยังไม่เสร็จ ก็รอเหรียญนี้เสร็จน่าจะประมาณ ไม่เกินเดือนนี้เสร็จหมดนะครับ ตอนนี้กำลังลงยาสวยงามมาก นี่เราเพิ่มนะครับเพิ่มงานนะครับที่แตกต่างเพราะว่า ลงหลังลงยาอันธรรมดานี่เหรียญที่ไม่ลงยาเราก็พัดยศไม่ต้องลงยานะฮะเพราะนั้นจะให้แตกต่างแยกกันไป อันนี้อยู่ในนำเลิกนำเลิกลงยาใช่ไหมอันเนี้ยนี่ครับสวยมากเลยฟินิกนะใช่ไหม โอ้โห นี่เหรียญเงินนะครับ ที่แถมนะครับ นี่ที่แถม สวยงามมากนำเลิกนะครับนำเลิกจะแถมอยู่ในชุดนำเลิกลงยานะ อันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยจะอยู่ในชุดนี้นะมีอีกเหรียญหนึ่งนะ เดี๋ยวนะอ่านี่นี่โอ้โหหวานหวานทั้งนั้นเลยจ้า นี่นี่นะครับคุ้มค่ากับการรอคอย อดใจอีกนิดเดียวนะครับ ชุดลุ้นเซอร์ไพรส์ไหมมีครับ เดี๋ยวจะบอกให้เลย ชุดลุ้นรอติดตามแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูชุดนำเลิกก่อน โอ้โหสวย นี่นะครับ สวยอ่ะนำเลิก เดี๋ยวให้ดูชุดลุ้น นี่นะครับคือความแตกต่างที่ผมจะทำแล้วก็มอบนะครับ สมนาคุณให้แก่ ทุกท่าน ทรงคุณค่ามากนะครับ อันนี้ลุ้นเหรอนี่ลุ้นอันนี้ นี่ อะไรนี่อะไรนี่อะไรนำเลิกค่ะนำเลิกใครลงยานำเลิกนะชุดลงยานะครับ ยาฟ้าวันเกิดหลวงปู่นะครับนี่วันเกิดหลวงปู่วันสีควานะฮะนี่ก็คือตัวอันนี้ต้องลงหลังพัดยศทั้งคู่เนี่ยครับยังไม่ได้ลงเนี่ย เราก็จะลงเพิ่ม เพิ่มลงยาหลังพัดยศยศนะครับ เพื่อให้แตกต่างนะครับ ให้แตกต่างกัน อันนี้เร็วๆ นี้เลยนะครับ เดือนนี้เสร็จแน่นอน ไม่เกินวันที่ 9 กุมภานะครับ เดี๋ยวจะบอกให้เอามาดูชุดอะไรดีวะชุดรุ่นนี้นี่นี่ไงอ่าเป็นงานกะไรกะไทองกะไรเงินลงยาครับ นี่ ชุดลุ้นนี่นะพิเศษสุดๆเลยนะครับ พิเศษยังไงครับ นี่ ชุดลุ้นจะมีเงิน เงินหน้าทองคำสององค์กับเงินลงยาสององค์นะครับ แล้วยังไงครับจะมีเซอร์ไพรส์เนื้อเงินฝังเพชรนะครับ ประมาณร้อยลังนะฮะเอาไปลุ้นกันนี่จะมีสององค์ในลังนะครับ เนื้อเงินลงยา เนื้อเงินหน้าทองคำนะครับลงยาสวยๆแบบนี้ครับสององค์สุดคุ้มฮะนี่ฮะได้ได้ทั้งหมดสี่เหรียญอ่านี่สี่เหรียญนี่เหรียญเหรียญเงิน โอ้โห ไม่อยากจะพูดเลยว่ามือทำฝ่าจะเสร็จกันเหนื่อย แต่ว่าก็หายเหนื่อยครับ เห็นพระก็หายเหนื่อยนะ พี่น้องครับ อยากให้ทุกท่านชมนะครับ FC แฟนเพจที่ได้มีร่วมบุญมานะครับ จะสมนาคุณแก่ท่าน แล้ววันนี้เหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นี่ออกช่องสามไปแล้วนะครับ รุ่นไฮโซโบรายการไฮโซโบเยอะเมื่อห้าโมงเนี้ยใครไปย้อนดูนะครับ ผมได้เอาเนื้อทองคำเนี่ยครับ เป็นเหรียญเหรียญเนื้อทองคำเนี่ยครับ ออก นะครับชุดนำเลิกเนี่ยได้ออกรายการไฮโซโบเยอะนะครับ ว่าเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าในอนาคต นี่เป็นเหรียญที่ยกลังนะฮะแถแอลุ้นนะฮะจะมีหน้ากากทองคำสององค์ เนื้อเงิน4 องค์ในลังการันตี การันตีมีเงิน 4 องค์ แล้วก็จะแถมนี่ครับพระแบบ เดี๋ยวผมเอาดูตัวแถม แถมสมนาคุณนอกลังเนี่ยคือศูนย์จอง นี่ไม่ใช่ไอ้นี่นี่นี่ นี่ในลุ้นนะฮะ นี่แบ็กโรเดียมนะครับแบ็กโรเดียมอันนี้มีแน่นอนในรังมีในรังนะครับ นี่เหรียญแบ็กโรเดียม สวย ๆ เลยครับ ท่านครับอ่าไม่เกินเก้ากุมภาครับ ชุดนำเลิกออกแล้วก็ชุดลุ้นจะออก ไม่เกินมีนาฮะ มีนาน่าจะเสร็จ มีนาคมนะฮะอ่าผมจะเก็บงานให้เรียบร้อย นี่ชุดแถมค่ะพระแบบแถมเนี่ยคะแบบ อืมคะแบบ คะแบบคะแบบเนี่ยนะมีไม่ตัดปีกนะครับ ลงยาธงชาติเนื้ออาบาก้า นี่แถมนะครับ นี่ก็ลงยาสองกษัตริย์ โอ้โหสุดนะครับ อดใจรออีกนิดเดียวนะครับ ใจเย็นๆนี่อ่าลืมซะละอะไรวะเนี่ย เออทองแดงซาตินเนซาตินนื้อซาตินฮะ ทองแดงซาตินก็สวยอีกแบบหนะครับ อันนี้เป็น ฝาบาทเนาะทองทิพย์ผิวลุงทองทิพย์ผิว ลุงลงยาจีวรนะฮะ จะแถมในนอกลัง ก็จะมีคะแบบเนี่ยมีมีแบบรูปไข่ด้วยครับ พิมพ์ คะ แบบเลือกไม่ได้ นะฮะ ก็รอติดตามนะครับ ไม่ต้องห่วง แล้วก็จะสมนาคุณสมนาคุณก็คืออย่างคุ้มค่าแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรส์ก็ อืมอืมอืมอืมอืมธงชาติมาดูนี่ครับนี่ตัวเนื้อล่างนะฮะ เนื้อล่าง เนื้อล่างล่างนี่ผมยังทำให้สวยๆเลยเจ๊สาวเขาก็ตั้งใจทำมีสีขาวมาอัน นี่เนื้อล่างสุดนะครับ ในในชุดลุ้นนะครับ นี่ลุ้นเนาะ ค่ะเนี่ยชุดลุ้นก็จะมีลายธงชาติยาขาวอะไรเงี้ยครับ นี่ มันมีเนื้อนวะ สวยๆเมื่อกี้นี่นี่นี่นี่นี่ใช่ไหมนวะนี่นะครับ นวะกับดำ นี่นี่นี่นี่ครับ มาดูกัน เนี่ย เนื้อนวะ เนื้อนวะนะครับ เนี่ย ลงยาขาว เนื้อนวะกับดำดูหลังเลยครับ โอ้โห วิ้งวิ้งเลยนี่นวะ ธรรมชาติเลยนะครับ เนื้อนวะเนี่ยสวยมากนะครับ เป็นเหรียญที่ ผมว่าอนาคตเป็นเหรียญที่สวยนะผมชอบมากเนื้อนวะ ราคาไม่แพง อันนี้ลงยาสามกษัตริย์ สามกษัตริย์สามกษัตริย์มีสองแบบนะครับ สวยมากเลยนะครับ นี่ในชุดลุ้นนะฮะ แล้วจะทำพิธีเสกให้อีกนะฮะ ส่วนชุดนำเลิกก็จะไปให้หลวงปู่เสกให้อีกรอบแล้วก็ออกเลยนะครับ ไม่เกินวันที่ 9 กุมภาส่วนชุดลุ้นไม่เกินเดือนมีนานะครับทุกท่านนะครับ ก็ขออภัยแต่ผมคิดว่าเร็วแล้วนะครับ ไม่ไม่ไม่ช้าแต่ว่างานต้องการให้ออกมาเป็นงานพรีเมียมที่สวยงาม และทรงคุณค่านะครับ นั่นอะไรอันนี้ทองข้นทรายกับทองซาตินมีเนื้อทองซาตินครับนี่ครับ โอ้โหเป็นไง โอ้โหซาตินสวยๆเลยนี่ทองพ่นทรายครับ เอ๊ะ นี่อยู่ในลังกี่เหรียญ ไม่ ไม่ได้ลงยาเนาะไม่ได้ลงยาค่ะเเดิมเลยเดิมเดิมดิบดีห้าเหรียญหกเหรียญหกเหรียญโอ้โหสวยงามลงยา เยอะแม่อย่างนี้ คุ้มค่าคุ้มค่าค่ะอืมชอบเนาะกาน่าอะไรอ่ะชุบจ้ะกะไรเงินกะไรทองกะไรเงินกะไรทองลงยา โอ้โห ครับ พี่น้องเป็นไงครับ โอ้ย สวยสวยสวยสวย นี่ลังลุ้นนะครับลังลุ้นนะครับท่านที่เป็นเจ้าของรออีกนิดเดียวพ่นทรายเหมือนทองคำมาก ใช่ครับผม ขอบคุณมากครับพี่มานัทชัยยาคุณนนซาเล้งขอบคุณครับคุณ โอสายเหนียวไม่เอาแล้วเข็ดไม่ต้องเล่นนะครับ ไม่ต้องเล่นใครที่ผม พี่เล่นพระแล้วก็ทำบุญนะฮะ ไม่ได้ ครับผมถือว่าเรามาร่วมบุญนะฮะไม่ใช่นั่นนะครับแล้วก็จะสมนาคุณให้ทรงคุณค่านะเป็นการกุศลนะ ใครที่คิดมากผมเขียนไว้แล้วนะฮะตอนจองก็ไม่ได้บังคับ ไม่ได้ผูกมัดนะฮะก่อนจองก็ตัดสินใจเป็นการร่วมบุญกับหลวงปู่พัดกันนะครับ ใครที่มาบอกเข็ดแล้วอะไรแล้ว ไม่ต้องเล่นนะครับ ไปเล่นรุ่นอื่นนะฮะรุ่นอื่นเยอะแยะนะฮะเสร็จเร็วมีนะฮะ นะครับใครที่ร่วมด้วยนะครับ ก็มาร่วมกันนะครับ ยินดีนะทุกรุ่นดีหมด ของหลวงปู่พัดดีหมดนะฮะไปเล่นที่อื่นนะครับ ไปเล่นทรายก็ได้ครับ ไปดราม่าที่อื่นนะครับ นี่ทองทิพซาตินนะฮะผมอยากจะชี้แจงแล้วก็ให้ดูความคืบหน้านะครับ เป็นรุ่นที่ผมทำเนี่ย ผมจะสมนาคุณมีเนื้อเงินนะฮะฝังเพชรอีกหนึ่งร้อยลังนะฮะ จะคะไปนะครับคะไปในรางลุ้นนี่ก็คือจะเป็นตัวเซอร์ไพรส์แล้วก็จะมีนวะต่อเก้ารอบ ลงยาลงยาก็คะแบบคะสีเลือกไม่ได้จะมีหนึ่งร้อยลัง จะสมนาคุณไป แล้วไม่ชี้เป้านะครับ จะไม่ชี้เป้าจะการันตีมีมีเงิน เงินอย่างนี้นะครับในในลังจะการันตีแต่มีแน่นอน เพราะว่าการแพ็คเที่ยวนี้ผมจะควบคุมดูแลเองนะครับ จะควบคุมดูแลนี่ครับการันตีเนื้อเงินหน้าทองคำสองเนื้อเงินลงยาสองลงยาราชาวดีหนึ่งองค์นะครับ เนื้อเงินการันตีไม่ชี้เป้านะครับช่วยชี้แจงช่วยบอกกันต่อๆไปเลย ผมจะไม่ชี้เป้า แล้วจะมีเซอร์ไพรส์นะฮะจะมีเซอร์ไพรส์ในลังนะมีเซอร์ไพรส์อะไร เดี๋ยวมาดูกันนะครับ ผมจะทำให้คุ้มค่า ให้เล่นกันสนุกนะฮะให้ซื้อง่ายขายคล่องนะฮะแล้วก็ได้บุญรับพระรับบุญกันนี่เป็นเหรียญที่ ผมตั้งใจทำนะฮะ ตั้งใจทำแล้วก็เป็นเหรียญสำคัญเหรียญหนึ่งของหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนซึ่งเป็นเหรียญที่เป็นรุ่นเดียวที่ต้องมี ผมบอกให้เลยต้องมี เพราะว่าเป็นเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นเหรียญสำคัญที่ยกย่องเชิดชู ความเมตตาบารมี เปี่ยมไปด้วยเพชรน้ำหนึ่งเป็นพระอริยสงฆ์ห้าแผ่นดินนะฮะ แล้วก็อายุร้อยกับเจ็ดเดือนร้อยกับเจ็ดเดือนกว่าแปดเดือนแล้วเนี่ยนะครับ แล้วท่านแข็งแรงท่านทำบุญหมดนะครับเงินท่านบอกท่านไม่เก็บ เงินมันคืออับสรพิษร้าย เท่าที่ต่อหน้าผมเนี่ยท่านถวาย ใครมาขอท่านก็ให้ทำบุญหมด ตอนนี้ที่วัดก็ได้ทำเจดีมหาเจดีนะครับใครจะซื้อทองไปถวายท่านนะครับ หุ้มเจดีนะครับนะผมก็ได้ถวายท่านไป1กิโลแล้วนะครับ ก็ยังขาดอยู่อีกประมาณสักสิบกว่ากิโลนะไม่เยอะ ถ้าใครไปร่วมทำบุญ กับ หลวงปู่ถวาย ได้เลยนะครับ ตอนนี้ราคาเหรอ ครับ ราคาต้องหาเช่าซื้อเอานะครับ เพราะว่าชุดลุ้นนี่ผมออกไปหมดแล้วมีเจ้าของ หมด แล้ว อันนี้ลุ้น เหมือนกันใช่ไหมโอ้โหลุ้นลายเสือครับ นี่เนื้อเนื้อทองทิพย์ลงยานะครับลายเสือสององค์ปีนี้ปีเสือ เอาลายเสือไปห้อยกันนะ นี่อยู่ในชุดลุ้นนะครับ อยู่ในชุดลุ้น เนื้อทองคำลงยาพัด อ่า ลงยาพัดยศนะครับ มีแบบลงยาแล้วไม่ลงยา ออกเดือนนี้และครับ เดือนนี้เสร็จแล้วเอาออกได้เลย แต่จะดูวันปลุกเสกอีกวันหนึ่ง น่าจะไม่เกินวันที่ 9 กุมภานะฮะ ชุดลุ้น อ่า ชุดเลื่อนธรรมอ่า ชุดนำเลิก ส่วนชุดลุ้นจะออกเดือนมีนานะครับ ชี้แจงกำลังทำงานอยู่นะครับ เราไม่ได้หยุดทำนะฮะ เราต้องการทำออกมาให้สวยงามจริงๆ นี่ ทองแดงตุดเมือล่างนะครับลงยาให้ลงยาคุยมือทุกคุยพื้น นะฮะคุยพื้นนะฮะใช้เด็กมือโรงอ่าโรงงานสอมงคลศิลป์เนี่ย เขาจะใช้เด็กคุยมือหมดนะครับ นี่คุยเป็นลังพึ่งเลยสวยมาก ฝีมือปานีตเรียบร้อยมากนะนี่อะลงยาวันเกิดนะครับ วันเกิดหลวงปู่สีนี้น่าจะเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าเหรียญสวยทุกเหรียญนะนี่เป็นชุดลุ้นนะฮะชุดลุ้นใช่ไหมชุดลุ้นค่ะชุดลุ้นนี่ นี่อัปก้าลงยาแตกต่างกันมากนะครับ ลงยาสีหลากหลายครับหลากหลายนะครับ เลือกไม่ได้ เดี๋ยวไปลุ้นกันเอานะครับ ในชุดลุ้นนะชุดลุ้นก็จะสมนาคุณให้ทรงคุณค่า ทองทิพย์ผิวลุ้งหน้ากากเงินครับ มีหน้ากากเงินต่างหากลุงเออเนื้อเงินไม่พอคเนื้อเงินไม่พอมีหน้ากากเงินให้ด้วยนะครับ ลงยานี่สวยๆแบบนี้ อันนี้ก็อยากจะดูให้ดูความคืบหน้า คุณมานะ แจ้งเจริญสวัสดี สวัสดีทุกท่านนะครับ FC แฟนเพจที่เข้ามาชมฮะเสือร้องให้ชุดลุ้นมีกำหนดหรือยังชุดลุ้นออกเดือนมีนาเลยครับ ไม่เกินมีนาครับไม่ถึงเมษาเมษาเดี๋ยวให้ไปเที่ยวสงการกันนะครับ สวยมากขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากทุกท่านที่เป็นกำลังใจนะฮะแล้วก็ชื่นชมมา ก็จะทำผลงานออกมาให้ดีนี่เนื้อ อาปาก้าหน้ากากทองทิพย์ผิวหลงเนื้อดิบๆเลยสวยๆคมลึกนะฮะมีตำหนิเราดีดออกนะครับเจสาวดีดออกอีกทีนอกจาก QC แล้ว คมมากเลยชุดนี้หน้ากากน้อยหน้ากากไม่ค่อยมีฮะชุดนี้ก็มีหน้ากากอยู่แค่สองสามรายการสองรายการเนี่ยครับหน้ากากแล้วก็นี่หน้ากากทองแดง ทองแดงทองทิพย์หน้ากากทองแดงเนี่ยหน้ากากจะมีแค่นี้เองนะฮะสวยๆงามๆ นี่ปีกเครื่องบิน ปีกเครื่องบินนี้ ต่อไปจะไม่ทำละอ่าปีกเครื่องบินเบานะฮะนี่ทองแดงหน้ากาก ฝาบาทใช่ค่ะอืมปีกเครื่องบินหน้ากาก ฝาบาทนะครับ สวยงามมาก คือคมอะเหรียญถ้าแกะคมนะฮะปั๊มได้ดีลึกอย่างเงี้ย พอทำลงยาแล้วก็จะสวยมากนะฮะนี่คือเป็นชุดลุ้นทั้งหมดเอามาดูนะครับ อันนี้เนื้อล่างนะครับ เป็นทองแดงกับทองอ่กับฝาบาทนะครับโอ้โห นี่ลงยาธงชาติ นี่ขนาดล่างๆนะครับพี่น้องครับ ผมถามหน่อยคุณจะขายเท่าไหร่เนี้ยลังหนึ่งเท่าไหร่แต่ว่าร้อยร้อยกี่องค์นะร้อยสี่นาทีล ร้อยสี่องค์บ้างแถมเสียอ่ะค่ะแล้วร้อยสี่องค์ค่ะร้อยสี่องค์นะครับ นี่ชุดล่างเนื้อทองแดงกับเนื้ออบาทฝาบาทลงยาธงชาติ โอ้โห สวย หน้าหลวงปู่สวยมาก เนี่ยครับสมสมแบบศักดิ์ศรีกับพระอริยสงฆ์เป็นพระผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา นะครับ แล้วก็เมตตาทุกคน นะฮะ ท่านเมตตาทุกคน รอลังแสน ครับคอย ปล่อย โอ้โห คุณสุชาติสิริวันนี้ถูกใจมากเลยครับ ถูกต้องแล้วครับ ขายเงินหน้ากากทองคำสององค์ แล้ว เงินลงยาสององค์ขายเท่าไหร่อ่ะครับ ชี้แจงหน่อยครับทำไมอนาคตไม่ทำปีกเครื่องบิน ผมผมว่ามันเบา บาง คนก็ ชอบแต่ผมไม่ค่อยชอบตอนนี้มีรายการเดียวใช่ไหมเอ๊ะเปลือกเครื่องบินเรามีรายการเดียวเนาะมีแค่รายการเดียวใส่ไปรายการเดียว เต็มดงเต็มองค์กับครึ่งองค์ผมดูแล้วมันแบบมันไม่เหมือนมันไม่มีมูลค่า ผมพูดตรงๆเลยนะใครจะชอบก็ชอบแต่ว่าผมว่ามันจะทำให้มันแบบเวลาทำงานเนี่ยลงยาหรือว่าใส่อะไรเข้าไปเนี่ยมันจะดูมีทรงคุณค่า อันนี้ท้องเรื่องอะปะอ๋อไอ้นี่ผิวลุงอะผิวลุงะทองทิพย์ผิวลุงลงยาจีวรครับ โอ้โหมากมายหลายหลากหลายเลย บางรายการ เรา จะลงพัดยศให้ด้วย อ่า นี่นี่นี่นี่นี่มา นี่บางรายการลงพัดยศครับ นี่ครับเซอร์ไพรส์ไปค่ะเซอร์ไพรส์นะครับ บางอันมีพัดยศด้วยนะครับ อืมนี่ สมศักดิ์ศรีกับบารมีเจ้าคุณพัดนะฮะ ใครที่ร่วมจองไว้เนี่ยนะครับ รอรับพระนะฮะ ประมาณชุดลุ้นไม่เกินมีนา นะครับ ชุดนำเลิกเดือนนี้เสร็จนะฮะ จะหาเลิกเสกให้อีกทีไม่เกินวันที่9นะครับ ชัดเจนนะครับ สร้างเยอะก็สร้างโรงพยาบาล 30 ล้านนะครับ ก็เอาเงินจากผู้ที่ร่วมจองมานี่แหละครับนะครับ แล้วก็ก่อนจองก็ให้ตัดสินใจนะฮะไม่มีการผูดมัดไม่มีการบังคับ ถือว่าร่วมบุญกัน ผมจะเขียนไว้ละเอียดนะครับ ใครที่ไม่เข้าใจนะฮะไม่ชอบก็หาเล่นรุ่นอื่น หรือว่าอยากจะทำบุญไปทำบุญที่วัดก็ได้นะครับ ถวายหลวงปู่ก็ก็ได้บุญเหมือนกัน แต่ผู้ที่ร่วมบุญมาแล้ว สร้างเนี่ยนะครับก็จะทำให้ตามจำนวนที่ เขาจองมานะครับ คนอื่นที่ไม่เข้าใจที่ไม่ได้เล่น ที่สร้างเยอะไม่ต้องเล่นไปสร้างไปเล่นรุ่นน้อยๆนะไปเล่นรุ่นน้อยๆ รุ่นของผมผมสร้างเยอะ ผมทำประโยชน์เยอะ ปี 63 ผมทำบุญไป 120กว่าล้าน ปี 64 ผมทำบุญให้หลวงปู่ทำบุญเนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าล้านรวมแล้วสามร้อยสี่ล้านกว่านะครับที่ผมลงไว้ ชัดเจนครับมีข้อมูลหมดในการทำบุญนะฮะสร้าง มาเพื่อทำประโยชน์ตามดำริหลวงปู่จริง ๆ ไม่เคยเอาเงินใคร ไม่เคยเอาเงินใครมาสร้าง แล้วก็ไม่เคยไปขอใครเลย แล้วเงินวัดก็ไม่เคยเอานะครับ ไม่เคยเอาเลยนี่เงินวัดบาทหนึ่งสลึงหนึ่งไม่เคยเอาทำแล้วก็ถวายหลวงปู่ให้สร้างเลย แล้วก็มาทำเหรียญวัตถุมงคลตอบแทนสมนาคุณกับผู้ร่วมบุญมา ไม่ชี้เป้าครับ รุ่นนี้ไม่ชี้เป้านะครับ มีแน่นอนการันตีเงิน หน้ากากทองคำสององค์ เงินลงยาสององค์ นอกลังสี่องค์นะฮะ สมบนาคุณสี่องค์อย่างที่บอกนะครับ ก็ร้อยสี่องค์ทั้งหมดนะครับ ออกเดือนมีนานะครับ เดือนมีนา ช่วยชี้แจงให้ทราบว่าการทำงานเนี่ยมันใช้เวลาในการทำ ผมก็ถือว่าเร็วนะครับเที่ยวนี้ แต่นี่ของอยู่ที่นี่หมดแล้วนะครับ หมดแล้วเดี๋ยวรอแพล็กนะครับ ไม่ได้บังคับใครจองเขาก็บอกอยู่ ใช่ครับใช่ครับคุณซุปเปอร์ลาดพร้าวคุณซุปเปอร์ลาดพร้าวเนี่ยเป็นคนที่เล่นพระผมมาตั้งแต่แรก แล้วรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนี่ยเป็นผู้ที่จองทองคำเยอะมาก ชุดนำเลิกเนี่ยซุปเปอร์ลาดพร้าวเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ไฟแรง แล้วก็เห็นผมทำ บอกเห็นอาทำจริงนะฮะทำบุญไปร่วมงานผมหลายครั้งมากซุปเปอร์เนี่ยผมว่าขอขอบคุณนะคุณซุปเปอร์ขอบคุณมากเลยที่เป็นกำลังใจ แล้วก็มีอีกสายหนึ่งที่เล่นพระผมนี่ยึดมั่นมาก เสียแย้นะครับรองแย้สารวัตรแย้นะฮะแล้วก็พี่โยรัชดานะฮะพี่เกิดนครสวรรค์นะครับ แล้วก็สายของพี่ประสิทธิ์พามานะครับที่อยู่หน้าวัดนะครับ ชัดเจนฮะเพราะว่าเราทำให้เห็นอย่างก็เจริญพรกลางที่เสกวันที่26เนี่ยเราก็สร้างพระใหญ่นะสามสิบล้านนะฮะเก้าเมตรเก้าเซนนะครับพี่สิทธิ์เป็นคน ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเงินเจริญพรกลางนะครับขออนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมบุญมานะครับ ใครที่เล่นอจองพระไว้นะครับเงินราชาวดีขึ้นคอแน่นอนโอ้โหสวยไหนว่าเงินราชาวดีเมื่อกี้ นี่นี่นี่นี่เอาพี่ดูเลยพี่เมื่อกี้ชมมานี่ ผมอยากให้ดูจริงเนี่ย นี่เงินราชาวดีเนี่ยผมไม่รู้อะพระผมตั้งใจทำอะครั้งหนึ่งผมทำเลื่อนสมณศักดิ์ผมก็อยากทำให้สวย ทำให้สวยนะครับชี้แจงให้ชัดเจนนะที่ผ่านมานี่ปีหกสามกับหกสี่ถวายไปสามร้อยกว่าล้านนะครับ ไม่ได้ว่ารุ่นไหนไม่ได้ว่าทีมไหน ทีมอื่นก็มาทำร่วมกับหลวงปู่ถวายหลวงปู่กันสองแสนห้าแสนหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเป็นเงินที่ร่วมบุญทางนั้นถือว่าดีหมดทุกรุ่นนะครับ ส่วนรุ่นที่ผมสร้างเยอะๆเนี่ย เป็นดำริที่สร้างอันนี้เรือสมรศักดิ์นี่สร้างโรงพยาบาลภัยสาลีนะฮะ โรงพยาบาลโรงพยาบาลภัยสาลี พี่เกิดชัดเจน คุณเพชรเนี่ยนะคุณเพชรศักดิ์เนี่ยจะรู้เหตุการณ์หมด คุณเพชรศักดิ์จะอยู่ในในการที่ผมทำบุญอะไรนี่นะครับ คุณเพชรศักดิ์ก็จะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ ที่รักหลวงปู่นับถือหลวงปู่รักหลวงปู่มากคนนี้ ดูแลหลวงปู่นะครับ ก็ช่วงนี้นะครับก็ท่านแข็งแรงมากท่านสบายใจนะฮะได้เงินทำบุญทั้งหมดเรียบร้อยหมดแล้ว ตอนนี้เหลือแต่สมนาคุณกับผู้ที่ร่วมบุญมานะครับ ทุกครั้งที่หลวงปู่ตื้นตันนะฮะ น้ำตาไหลบอกชุ่มใจมาก ล่าสุดนี่เลี้ยงพระ เอาพระมาอธิษฐานจิต 300 องค์นะฮะ แล้วก็เลี้ยงเพนหลวงปู่บอกชุ่มใจมาก ผมถือวัตถุมงคลที่ผมทำการพุทธาพิเศษมหาพุทธาพิเศษให้ทุกรุ่นเนี่ย ทรงคุณค่านะครับ แล้วก็ต้องดีนะฮะต้องใช้ต้องดีต้องผมว่าต้อง สมนาคุณกับผู้ที่ร่วมบุญมาเนี่ยอธิษฐานเอาเลยนะครับ เพราะว่าเราปลุกเสกดีแล้วเกจิดังนะครับ พระขังเหรียญสวยนะทีมงานลงยาก็ไม่ได้แพ้ใครสอมงคลศิลป์สวยงามมากเนี่ยครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจวัดโคกเดือสร้างโบสถ์วัดโคกเดือมาแล้วหกล้านบาทอ๋อรุ่นเลื่อนธรรมนัสศักดิ์ถวายฮะหกล้าน วัดโคกเดือ ก็ทำไปเป็นเงินพี่น้องทั้งนั้นไม่ใช่เงินผม เงินที่ร่วมจองวัตถุมงคลของรุ่นเลื่อนธรรมนัสศักของแต่ละรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำให้บาทหนึ่งก็ได้บุญร้อยหนึ่งก็ได้บุญ เพราะว่าผมถือเงินของท่านเนี่ยเป็นเงินที่ร่วมบุญมาทรงคุณค่าถวายหลวงปู่ให้หลวงปู่ทำนะทำนะครับ ส่วนเงินอีกส่วนหนึ่งเราก็เอามาจ้างเขาทำเนี่ยมาจ้างคน เนี้ยเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยทำเนี่ยลงยาเนี่ยเนี่ยเจ๊สาวสองมงคลศิลป์นะ เนี่ยเขาก็ตั้งใจทำงาน เป็นไงเดือนเดือนเดือนมีนาอ่าเล่นเดือนมีนานะไอ้ลุ้นเนี่ยเออแต่ว่าชุดนำเลิกเนี่ยแต่แต่นี่เสร็จ 80%แล้ว ผมสบายใจ ผมถึงกล้าพูดเดือนมีนา แล้วนำเลิกเนี่ยจริง ๆ แล้วเสร็จแล้วใช่ไหมแต่นี้เราลงยาพัดยศเพิ่มใช่ค่ะลงยาพัดยศเพิ่ม ให้ เพิ่มให้ก็เลยเอายื่นเวลาไปอีกนิดนึงอดใจลาผมร่วมบุญไว้ร้อยล้างโอ้โหขอบคุณมากเลยพี่ นะครับ คนที่ร่วมบุญนะครับรบรับรองนะครับ ชมเนื้อเงินทองคำชัดๆ โอเคอ่ะเดี๋ยวผมเอาเนื้อเงิน เนื้อเงินหน้ากากทองคำนี่นี่นี่นี่นี่นี่อ่าเนื้อเงินอันนี้พิมพ์ครึ่งองค์ก่อนนี่ครับ เนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับหน้ากากทองคำเมื่อกี้พี่เมื่อกี้ที่อยากชมใครอยากดูอะไรบอกเลยนะครับ เดี๋ยวผมหยิบให้ดูวันนี้จะอยู่กับพี่น้องนานนิดนึงเอาดูรายละเอียดเดี๋ยวมีเพิ่มเติม มีเซอร์ไพรส์มีเงินฝังเพชรหนึ่งร้อยลัง มีเงินนวะต่อ9รอบนะฮะไม่ตัดปีกต่อ9รอบอีก 100ลังนะครับ เพื่อจะเซอร์ไพรส์ในลังอ่าชุดลุ้นนี่คุ้มค่าเฉพาะแค่นี้ก็คุ้มค่านี่นะครับนี่เสมา เสมานี่หูสวยมากนะครับนน้าทองคำ เงินหน้ากากทองคำ สวยๆเลย ปะชะลูใช่ไหมไม่ใช่เออมันมีเงิน หน้าทองไม่ใช่อเงินหน้าทองอ๋อปะชะลูเมื่อกี้ เออเอออยู่ในเรื่องนี้ชุดลุ้น โอ้กูงงไปหมดละ เออขอโทษทีนะครับท่านผู้ชม ผมร่วมบุญไปสองหลังขอบคุณมากครับบอยแว่นลูกเขยคนเล็ก อ่า คุณนนทนาธรนะครับขอบคุณ เจ้าวาดวัดโคกเดืออ้าวพระมหากมลเข้ามาชมยี่สบี่เมษาหกห้าประชาสัมพันธ์หน่อยอ๋อหล่อพระยี่สบี่เมษาหล่อพระอ่าประธานในโบสถ์นะครับรับประธานในโบสถ์วัดโคกเดือนะฮะเดี๋ยว วีพิธีหล่อพระวันที่ยี่สี่เมษานะครับเดี๋ยวผมก็จะไปนะครับ ส่วนดูชุดสมนาคุณอ้าวชุด สมนาคุณสมนาคุณสมนาคุณอะไรวะเนี่ยขาแบบขาแบบนะครับอ่ะชุดสมนาคุณสี่เหรียญมาดูกันสี่เหรียญสี่เหรียญครับนี่ครับ ลงยาธงชาติไม่ตัดปีกนะครับอาปาก้า แล้วก็ชุบอ่าแล้วก็ นี่สี่แบบแบบนี้เลยนะครับขาแบบนะครับเลือกไม่ได้ จะสมนาคุณสี่เหรียญในลัง โอ้โหมือสั่น มือสั่นเลยครับ ทำไมแถมเยอะอย่างนี้สี่เหรียญขาแบบให้ แต่จะไม่ ซ้ำกันหรอกครับ เดี๋ยวเจ๊สาวเขาจะจัดเนาะ จัดจะไม่ซ้ำกันนะครับสี่เหรียญก็จะไม่ซ้ำกัน อ่า แล้วขาแบบให้นะครับ ก็คุ้มค่านะครับสี่เหรียญนี้ก็ ชุดลุ้นลุ้นกันเอา ใคร อยาก ได้อะไรนะครับ ไม่งั้นมันไม่สมกับชุดลุ้น สวยมากขอบคุณมาก ขอบคุณมากสปปลาวขอบคุณครับอ่าสวยอีหลีบอสวยงามครับป๋องจองหนึ่งลัง เออ เหอ ขอบคุณ คุณต่อซับมะม่วงซิ่งนะฮะโอ้โหมะม่วงซิ่งไปขายมะม่วงแล้วเหรอสัมพันธ์โครงกลางครับ ผมร่วมบุญไปหนึ่งลังขอบคุณมากครับ ขออนุโมทนาขอให้ทุกท่านนะครับ ที่ร่วมบุญมาจงประสบความสำเร็จนะฮะเลื่อนซับเลื่อนยศ เลื่อนเงินเลื่อนทองให้มากขึ้น ทุกคนนะครับ ขอขอบคุณคุณยอดสุขสว่างนะครับ เก็บเฉพาะสายพี่ป๋องสุพรรณคุณสุวัตเมฆเจริญวัฒนาขอบคุณครับ คุณจรบางเพียงเรอครับ โอ้ขอบคุณ คุณนันนะฮะคุณนันโอ้ยนะเก็บครับ คุณเดชนรงค์นะครับ ขอบคุณครับ คุณแม็กอ่าคุณแม็กสวยงามมากนะครับ ไม่ชี้เป้าครับ ไม่ชี้อ่าแต่จะมีการันตีเงิน4องค์เงินหน้าทองคำสององค์ เงินลงยางองค์นะครับ ไม่ชี้เป้าแต่จะมีเซอร์ไพรส์นะฮะเนื้อเงินฝังเพชรหนึ่งร้อยลัง ไม่รู้อยู่กับใครนะฮะแล้วก็จะมีเงินมีนักนวะ ไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบลงยาคะสีให้อีกหนึ่งร้อยลังครับ นี่คือไปลุ้นกันเอาในลังนะครับ ตอนนี้จะสนุกนะครับรุ่นนี้จะสนุกสนานนะครับ เปิดลุ้นกันสวัสดีปีใหม่ทุกท่านพี่สุกเกษมสุขครับกัดเพชรสวัสดีครับ ผมมียอดหนึ่งลังครับ อาจารย์ขอบคุณมากครับ คุณตูเล่ชมเงินเสมาราชาวดี ชมเงินเสมาราชาวดีเดี๋ยวตัวลุ้นไอตัวแถมนี่ สมนาคุณตัวการันตีอ่ะอะดูชุดลุ้นเสมา มันชุดธรรมดาก็มีนะลงยาใช่ไหมเมื่อกี้เห็นนี่ครับ ชุดลุ้นลงยาาราชาวดีสวยมาก โอ้โหผมชอบสีมากเลย เจ๊สาวลงสีสวยๆจริงๆ อ่าอันนี้อยู่ในชุดลุ้นไหมลุ้นค่ะนี่เนื้อเนื้อทองทิพย์ลงยาราชาวดีเหมือนกันนะ อยู่ในลังเหมือนกันเป็นไงครับ แต่สีไม่เหมือนกันนะฮะ ดูขอบน้ำเงิน ขอบเขียว ยาแดง ลงยาสังกติ นี่เนื้อทองทิพย์นะฮะ ข้างบนเป็นสีน้ำเงินนะครับ ส่วนเนื้อเงินข้างบนเป็นสีเขียว ด้านล่างขอบกระหนกเป็นสีน้ำเงิน แต่เนื้อทองทิพย์ด้านล่างขอบกระหนกเป็นสีเขียวสวยงามมากนะครับ ทุกเหรียญเลย อันนี้อยู่ในหลังลุ้นนะฮะ ทุกท่านนะครับ ขอบคุณมากครับ ผมอยากเห็นเนื้อนวะ ครับ พี่ป๋องขอชมเอาเนื้อนวะมาใครอยากชมอะไรมาเนื้อนวะนวะ นวะนวะ เสมา มีไหมนี่ไงเอ้ยนี่เพิ่งโชว์นี่สวยมากครับ เนื้อนวะ ลงยา โอ้โหนี่ใครขอชมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย ขอบคุณมากเลยนะ ที่แนะนำบางทีผมลืมไปแล้วเนี่ยเนื้อเนี่ย เป็นนวัตนวะ ที่จะกลับดำเองนะฮะสวยมากโอ้โห ลงยาขาวน้ำเงินแดง แล้วก็ลงยาชีวอนนี่ลงยาสีสีนี่แพงมากเเนี่ยทำไม ลงเยอะจังวะเนี่ยสาว ลงแค่สั่งกติก็พอแล้ว เนี่ยเพิ่มไปสีละห้าบาทห้าบาทนะครับ สวยมากขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับ เงินชุดลุ้น ลงยาพัดยศ คงจะดี เงินชุดลุ้นมีนะมีลงยาใช่ไหม มีเซอร์ไพรส์ครับมีเซอร์ไพรส์ให้นะครับ สวยงามจริง ๆ ขอบคุณมาก ชอลุ่งเรืองอะไร แตงตะพานหินนะฮะ ตะพานหินเมื่อก่อนเนี่ยผมไปเรื่อยเลยนะฮะ ผมจะไปซื้อพระอยู่แถว สถานีรถไฟเมื่อก่อน กูคนรวยอขอบคุณมาก คุณจอนนี่รุ่นนี้ออกช่วงไหน เอาออกช่วงไหนนำเลิก ออกออกไม่เกินวันที่ 9 กุมภานะฮะแล้วก็ชุด ชุดลุ้นออกเดือน มีนานะครับ ไม่เกินเดือน มีนานี่บอกคร่าวๆไปก่อนถ้า เสร็จ ก่อนจะออกให้ก่อนเลยนะครับอ่าแต่ผมพูดคร่าวๆไว้ให้ฟัง นะฮะ เพื่อเป็นการไม่ผิดพลาด เดี๋ยวผิดพลาดไปโดนด่ายับ นี่นวะนะฮะนวะนี่อะไรอันนี้คือเบสิกหายลงคลาสสิกคลาสสิกองทิพย์ทองทิพย์ลงยาจีวรอัปก้าลงยาจีวรทองแดงลงยาจีวรนี่ครับทองแดงลงยาชีวร ทองทิพย์ลงยาชีวรอปาก้าลงยาชีวรโอ้โหมีทุกแบบ มีทุกแบบเลยหลากหลายไม่เหมือนกันเลย ในรุ่นนี่ผมว่า เป็นพระที่พรีเมียมสวยงามมากรายการรายการจะสวยงามมากนี่มีคนอยากดูแบ็คโรดีอ่ะรู้ได้อ๋อมีคนอยากดู โค้ดตอกหรืออย่างตอกหมดแล้ว นี่ไงตอกหมดแล้ว ใช่ไหมนี่นะครับแบ็คโรเดียมแบ็คโรเดียมต่อโค้ดตอกเลขทุกองค์ คนอยากดูแบ็คโรเดียมเป็นไงครับ ทั้งสองพิมพ์นี่มีในรังแน่นอนการันตีมีนี่ครับตอกโค้ดแล้วนะครับ ทุกองค์ตอกโค้ดหมดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยเราตอกแล้วเนี่ยครับนำเลิกนะฮะแล้วก็จะมีเลขนะครับสวยงามมาก แล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะตอก นี่ครับ โค้ด ตัว เอ่อ เป็นพัดยศแล้วก็มีตัวนะนะฮะอันนี้เป็นก้อนเงินก้อนทองนะครับ เพื่อไปเลื่อนเงินเลื่อน ทองเลื่อนยศเลื่อนเลื่อนบารมี เลื่อนความมั่งมีสีสุข ให้แก่ทุกท่าน รุ่นเลื่อนสมศักดิ์เป็นรุ่นที่สำคัญรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะฮะซึ่งได้โดยรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับ สมกับคำที่ได้เรียกท่าน เป็น พระราช นะฮะ ก็สร้างรุ่นเลื่อน สมณศักดิ์นะครับ เพื่อเทิด ทูน แล้วก็ยกย่อง นะฮะ บุญบารรมีที่ท่านได้สร้างไว้ด้วยความเมตตา โคตรสวยเลยอาจารย์ขอบคุณ มากขอบคุณหนุ่มลูกพญาพิชัยดับหัก ชื่น ชมครึ่งองค์ทุกเนื้อโอ้ ขอชมครึ่งองค์ทุกเนื้อนี่ครับสวยนี่นี่ก็นวะนะฮะนวะลงยานี่แบคโดเนียม อ่า นี่นี่นี่นี่เอา เอา ของแปลกให้ชมเลยอยากชมเหรอ นี่ ไอ้ยา นี่เขาเรียกอะไรวะเนี่ยลงยาสองสีเขียว เขียวเหลือง โอ้โหอัปาก้านะครับ ตัวล่างนะครับ พี่น้องครับ โอ้โหทำไมมันช่วยอย่างนี้ เฮ้ย ตัวนี้มันยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอกสวยมากครับ คุณเกียงไกรอยากให้นะป๋องลงยา อะไรวะนวะเดี๋ยวนะยังยานวะนวะ ไหนวะลงยานวะอย่างเดียว เป็นรายการพิเศษจะสวยคลาสสิกมาก อยากให้นะป๋องลงยานวะลงยานวะลงยาจีวรมีค่ะมีครับ มีครับมีมีมีตัวเซอร์ไพรส์ตัวเซอร์ไพรส์ครับติดตามในรังค่ะติดตามในรังนะครับนวะลงยาจีวร จีวรกับเออมีนะครับ ก็เป็นอันที่ได้ชื่นชม กันไปนะฮะอยากให้นะป๋องลง ยา เดี๋ยวทำให้ครับ เดี๋ยวทำให้คุณ เกียงไก่เดี๋ยวทำให้คุณมนตีแก้วกำเนิด ขอดูเหรียญธรรมดาธรรมดาไม่มีลง ยาหมดไม่มีธรรมดามีแต่หน้ากาก ลง ยานะครับหน้ากากธรรมดาสุดแล้วหน้ากากก็เดี๋ยวนะเนี่ยมี อย่างเงี้ยเนี่ย ผมทำมันไม่ธรรมดานะครับ ขอเหรียญดูธรรมดาคุณมนตีแก้วกำเนิดครับดูครับมันไม่ธรรมดาหรอกครับ มันเป็นหน้ากาก คือเราจะทำให้มันสุดเลยอะครับ เนี่ย ในมือเจ๊สาวอะดูเลย เดี๋ยวผมค่อยส่องให้ดูเนี่ยครับนี่คือธรรมดาสุดแล้วเนี่ยธรรมดาสุดได้เท่านี้ฮะผมธรรมดาได้เท่านี้ครับ เนี่ยแค่ธรรมดา ธรรมดา แต่มันไม่ธรรมดานะครับ พี่น้องครับหน้ากากสัตตะหน้ากากอทองแดงหน้ากากมีหน้ากากเงินด้วยนะ ธรรมดาเราเนี่ย นี่หน้ากากเงินนี่หน้ากากเงินลงยา นี่ครับเนื้อ ทองทิพย์ผิวลุง เนี่ย ตัวธรรมดาผมได้เท่านี้ครับ ผมก็ทำได้เท่านี้ธรรมดา ทำได้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วครับเนี่ยตัวธรรมดาครับ คุณมนตรีดูเลยครับแจ๋วมาก ขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่เป็นกำลังใจและที่เข้ามาชม ทองแดงมันปูไหมครับ ลุงป๋อง มันปูไม่มีนะเที่ยวนี้ไม่มีนี่นะครับคือเหรียญจะสวยๆหมดเลย ผมไม่รู้จะไปเลือกอันไหนเลยเนี่ยเนี่ยชุดลุ้นเนี่ยชุดลุ้น ชุดลุ้นชุดลุ้นอ่ดูกันเอาเลย ดูกันเอาเลย คือหยิบทีละเหรียญก็นำเลิกหน่อย ชมน้ำเลิกหน่อยสวยครับ เสร็จแล้วเสร็จไปเยอะมาก นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวดูนำเลิกแล้วก็นะครับ โคตร สวยเลยโอ้โหขอบคุณมาก สุดยอด คุณมนตรีแก้กำเนิด ขอบคุณครับ ชื่อ โดโดทำสอนพีรพัฒน์ขอบคุณครับที่เข้ามาชมนะครับ คุณเสือดำปีกเครื่องบินมีเปล่ามีปีกเครื่องบินมีอันหนึ่งเมื่อกี้นี่ไงครับ ปีกเครื่องบิน เนี่ย ปีกเครื่องบินหน้ากากทองทิพย์นะฮะ ปีกเครื่องบิน ดีสวยทุกเหรียญนะฮะ ครับ นี่ก็คือ นำเลิกนำเลิกนำเลิกนำเลิกเนี่ย ก็เป็นทพบทองคำปะฉลุนี่แหละครับ สวย นะครับ ทั้งหมดสร้างเท่าไหร่ทั้งหมดสร้างไว้เยอะหมื่นลังครับสี่บล็อกเอ้สองบล็อกเนาะสองบล็อกมีมีสองบล็อกนะครับ นี่โอ้โหนี่อาปาก้าลงยาสวยมากนะสวยมากนะครับ มีเจ้าของหมดแล้วครับ ไปหาซื้อกันเอานะครับ ตามศูนย์จองสะพานบุญทั้งหลาย กุ๊กโอชา สุพรรณบุรีโอ้โหกุ๊กโอชานี่อร่อยมากนะ กุ๊กโอชายังอยู่เปล่าวะเนี่ยไม่ได้ไปบ้านเลยรายการลุ้นอยากให้ชี้เป้าเนื้อเงินมา โอ้ ไม่ ไม่ชี้เป้าดีกว่า เพราะว่าลุ้นเนี่ยบางคนพูดกันตรงๆนะ บอกไม่มีบ้างอะไรเงี้ย ตอนเนี้ยพอชี้เป้าไปก็ดราม่ากันเยอะมากล่าสุดนี่เจริญพรกลาง ผมไม่ชี้เป้านะครับเล่นกันสนุกเลย นะครับเนื้อนวะลงยาส้มเนี่ยเล่นกันเป็นหมื่นนะฮะแล้วก็การันตีชัวเนื้อเงินนะครับ ถ้าใครเปิดกล่องนะครับ ถ่ายวิดีโอด้วยนะขาดผมสมนาคุณให้เลยนะครับ รับรองไม่ขาดนะฮะไม่ขาด ไม่ชี้เป้าจะเล่นเปิดลุ้นเล่นกันสนุกแล้วก็จะได้ราคานะครับเพราะว่าถ้าชี้เป้าบางคนบอกตรงๆนะฮะเอาเอาตัว ตัวข้างบนนะฮะเป็นหน้าทองคำเงินลงยาไปขายก่อน พอขายเสร็จแล้ว เหลือตัวล่างขายถูกเลยนะครับ คือไม่บอกเอามาลุ้นแล้วไม่บอกเขานะครับ ถ้าถ้าถ้าไม่เปิดไม่ไม่ชี้เป้าเนี่ยก็ก็เปิดลุ้นไปลุ้นแล้วเท่าไหร่ มันก็ของหลักก็จะอยู่ในหลังด้วยนะครับถือว่าแฟร์แล้วนะครับ แฟร์ที่สุดนะครับทำอะไรให้มันบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็ดีเองนะครับสวยมากครับคุณลุงหนวดลาบก้อยอำเภอรัตนบุรีขอบคุณมาก ในหนึ่งลังคะพิมพ์ใช่ไหมครับ ในหนึ่งลังอ่ามีสองพิมพ์นะฮะมีสองพิมพ์คะแบบคะพิมพ์นะครับ มีสองพิมพ์ แต่จะไม่ซ้ำกัน ไม่ชี้เป้าครับตามตามคำเรียบร้องเลย คนเสียงข้างมากเยอะมากเพราะล่าสุดเจริญพรกลางไม่ชี้เป้า ไป สนุกมากครับ ต้องถูกต้องแล้วครับ พี่ชายไม่ต้องชี้เป้าขอบคุณครับ ขอบคุณครับสจบอลนะครับ ขอบคุณครับ ครับไม่เยอะฮะไม่เยอะ แต่ตอนนี้ ก็ออกไปที่ผมบอกตรงเลยนะ ออกคือสายผมเนี่ย มันจะมีทั้งต่างชาติด้วยนะครับ ที่ออกไปก็ประมาณทักสองพันวลังนะสองพันวลัง แล้วก็สายที่วัดเนี่ยคิดกัน เอาเองนะเดากันเราเองคืออะไรนะนี่ครับ นี่หลวงปู่จือวัดเขา ตะเงาะ เตรียมลงยาแล้ว นะฮะ เดี๋ยวค่อยทำรายการอีกที นะ ฮะ นี่ครับยันนี้หลวงปู่เป็นคนให้ทำแบบนี้ นะ ครบเลยนะ เป็นยันประจำตัวของหลวงปู่จือไม่ ชี้เป้า ขอบคุณครับ สายน้ำป่อง ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวัง ผม ว่าคุ้ม ค่ามากนะฮะ เงิน4องค์แล้วก็แถม นอกลังอีก 4 องค์นะฮะสมนาคุณ4 4 องค์นะฮะแล้วก็เงินเงินเงินเนี่ยการันตีในเงินหน้าทองคำสององค์ เงินหน้าทองคำสององค์เงินลงยาสององค์นะฮะ ก็ลองดูนะครับ ลองดูเดี๋ยวชุดชุดนำเลิกตอนนี้ไปไกลมาก คนหาเช่ากันมาก เพราะว่ามันทีเด็ดเยอะนะฮะทีเด็ดเยอะ สวยงาม ไปแบ่งที่ซูเปอร์ลาดพร้าวเลย มีเยอะเห็นว่าไล่ซื้ออยู่ นี่โอ้โหนี่เงินเหรอ นี่นะครับอาชมหลวงปู่จือเล่นๆกันนะครับ หลวงปู่จือจะมีพิมพ์ห่มคุมกับพิมพ์สังกตินะฮะก็สวยนะ หลวงปู่แต่ว่าช่างเนี่ยบอกว่า สวยมาก เขาบอกนะครับ เขาจองมาแล้วช่างจองช่างปั๊มจองมาคนละหนึ่งชุดชุดนำเลิกเป็นเหรียญอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำชี นะครับ เทพเจ้าแห่งสายน้ำนะครับ ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มที่ราบสูงนะฮะจังหวัดชัยภูมินะครับวัดเขาตะเงาะนี่เนื้อทองแดง เอฟซีขอบคุณมากครับนครปฐมหลวงปู่จือมีกำหนดหรืออยังครับ ใกล้แล้วครับ เดี๋ยวผมทำตัวอย่างแล้ว เดี๋ยวผมตอนนี้จะ ตอนนี้นำเลิกของหลวงปู่พัดเสร็จหมดแล้วก็จะปั๊มหลวงปู่จือนะครับนี่ห่มคุมครับสวยมากแน่ หลวงปู่จือนี่สวยมาก แล้วหลวงปู่บอกเอ๊ะหน้าเหมือนเหมือนหลวงปู่จือไปให้ท่านดูนะครับ ตอนนั้น เดี๋ยวไว้รอเสร็จดีกว่า อันนี้มันดิบดิบนะ ชมกันเล่น ๆ นะครับ ชมกันเล่น ๆ ดิบดิบรุ่นเรือนสำนักศักดิ์หลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะอุดมพร จังหวัด ชัยภูมิ นี่ยิ้ม นะฮะ ยิ้มพิมพ์นี้ผมทำท่าน ยิ้มมันมีรูปอยู่รูปหนึ่งที่แล้วลุ้นนี่ลุ้นเนี่ยจะแถมล็อกเก็ตหลังลงหลหลังเนื้อเงินนะฮะล็อกเก็ตหลังเนื้อเงินนะฮะบรรจุเส้นเกษากับจีวรหลวงปู่ แถมในลังนะครับหนึ่งองค์นะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะชี้แจงใกล้ ๆ เดี๋ยวให้ เจ๊สาววานทำแบบอ่ะโอเค เท่านี้นะครับเป็นน้ำจิ้มหล่อเลื่อนประมาณเดือนไหน รูปหล่อเลื่อนอ๋อใกล้เคียงกันเลยเดี๋ยวเห็นได้ข่าวว่า น่าจะเสกน่าจะเสกพร้อมกันนะฮะอยากจะออกอะไรเสร็จนี้ออกเลย ไม่เอาไว้อะนะฮะอย่างรุ่นสี่ห้าเขาเสร็จเขาออกไปเลยนะคะให้เขาไปออกเลย ของเราก็รอนิดหนึ่งขออย่าทำตำหนิเกี่ยวกับเนื้อเงินมัดอย่างไม่มีฮะรอนนี้ไม่มีชี้เป้าทั้งนั้น ลุ้นสนุกแน่นอนอ่าเนี่ยเหมือนเจริญพรกลางนะครับเเลื่อนหลวงปู่พัดออกวันไหนเอาบอกไปแล้วนะฮะเลื่อนสมณศักดิ์ออกไม่เกินมีนา แล้วก็เดือนนี้อ่ะนำเลิกเสร็จนะเสร็จแล้วก็น่าจะหาเลิกเสกไม่เกินวันที่ 9กุมภานะเสร็จก่อนจะออกให้ก่อนเลยจะหาวันไปให้หลวงปู่เสกทิ้งแล้วออกเลยนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็เข้าใจในการสร้างนะฮะวัตถุมงคล นะสมนาคุณให้อย่างคุ้มค่า เดี๋ยววันนี้มาดูเเรียนไม่แตงดีกว่ามีเนื้อนวาหน้าทองคำเนื้อนวาหน้าทองคำมีเหรอไม่เอเอเลื่อนเรา มีหน้าทองคำมีแค่ เนื้อเงิน เออชุด มีไอ้นี่มีมีมีมีนำเลิกมีหน้าทองคำอันนี้ อืมหน้าทองคำขอบเงินชุดสามอ่ามีนวะหน้าทองคำแต่จะอยู่ในชุดนำเลิกนะครับนี่ครับ อ่ะนี่ครับเนี่ย นวะสวยมากนาวะหน้าทองคำขอบเงินชุบสามกษัตริย์นะฮะ นี่ก็คือเป็นปะชะลุนะครับอยู่ในชุดนำเลิกอย่างเดียวนะฮะอันนี้จะพรีเมียมมากอันนี้จะสวยนะ จะเป็นเหรียญที่แพงนะฮะเหรียญนวะอันนี้จับตาดูนะครับ ขอบอกไว้เลยชี้เป้าไว้ให้เลยเหรียญนนี้อยู่ในชุดนำเลิกปะฉลุนะที่ใครที่จองปะฉลุไว้อันนี้จะเป็นเหรียญที่โดดเด่นเหรียญหนึ่งที่ทรงคุณค่านะครับ เป็นเหรียญปะฉลุเหมือนกันนะครับ ตัวองค์ทองคำขอบเนื้อเงินลงยาสามกษัตริย์นะแล้วเดี๋ยวเอ้ยชุบสามกษัตริย์ลงยาแดงอันนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวลงยาแดงให้อีกเจ๊สาวก็จะเพิ่มนะฮะเอาเอาพอหอมปากหอมคอนะครับคอแห้งแห้ง น้ำกูเปล่าน้ำพี่เหรอครับ เจ๊สาวไปก็ผลงานเป็นไงคุยกับเจ๊สาวบ้างก็ได้อ่ะกูเหนื่อยอะคุยดิเสร็จนะ เสร็จค่ะไม่เสร็จก็ต้องเสร็จ ไม่เสร็จก็ไว้ด่าสาวแล้วกันไม่ต้องมาด่าผมขอบคุณทุกท่าน อ่ามาชมเม็ดแตงหน่อย เม็ดแตงเลื่อนเนี่ยนะ เปิดไปแล้วหมดไปแล้ว ทำไปแล้วด้วยเริ่มทำอันนี้ผมชอบ ผมชมให้ชมนะครับ นี่คือแบคโลเนียมแบคโลเนียมหน้ากากนาโนแบคไทโทเนียม หน้ากาก ไทโทเนียม นาโนแบคหน้ากาก ไทโทเนียมสวยครับ พี่น้องครับ นี่ โอ้โห วิงวิงเลยดูหน้าหลวงปู่ดิ นี่ก็เป็นผลงานอีก ช่างหนึ่งนะครับ เนี่ยพี่แจ็คนะฮะแจ็คช่างวอนะฮะเนี่ย ต่อเก้ารอบ อันนี้มีในชุดนำเลิกอย่างเดียวนะครับ ไม่ตัดปีก นี่หน้ากากอันนี้ผมชอบมากเลยนี่หน้ากากอะไร วะ ทองชุบไม่หน้ากาก นาโนค่ะสีเหลืองหน้ากาก นาโนนะครับ ไทย เอ่อนาโนแบ็กหน้ากาก นาโน เออเหอมัน ล้ำไปแล้ว ล้ำไปแล้วไปดาวองคารแล้วฮะตอนนี้ ไปดาวองคารนาโนแบ็กหน้ากากอ่า นาโน เอ่อ นาโนแบ็กหน้ากาก นาโน ซึ่งหน้ากากเนี่ยทำเป็นสีประจำวันเกิดนะครับ จะมีทั้งหมดนะฮะเจ็ดสีแล้วก็มีรายการนี้มีสิบเหรียญรายการนี้มีสิบเหรียญนะครับจะหน้ากากไม่ซ้ำเลยหน้ากากไม่ซ้ำกันลุ้นอยู่ในลังเอ่อเลื่อนเอ่อเอ่อเม็ดแตงนำเลิกนะฮะเม็ดเม็ดแตงนำเลิก โอ้โหเจ็ดสี เป็นไงครับ พี่น้อง แล้วจะมีหน้ากากทองคำอีกใช่ไหม เอ้ยไม่หน้ากากหน้าทองหน้าหน้าไอ้นี่ใช่ไหมชุบเงินชุบทอง โอ้โห เป็นไง โอ้โห วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งขออมหน่อยเหมือนลูกกวาดเลยวะน่าจะอร่อยเนี่ยครับ รุ่นเลื่อนสมรรถศักดิ์พิมพ์เม็ดแตงนะฮะ คุณติ้งโนตนะฮะ ติ้งโนตแปดริ้วนะฮะ แชมป์ห้าสมัย แชมป์มอเตอร์ไซค์แชมป์มอเตอร์ไซค์อะไรวะบิ๊กไบค์เหรอ บิ๊กไบค์ค่ะบิ๊กไบค์ นี่ครับอันนี้เงินไปสร้างลิฟต์ให้ขึ้นมหาเจดีย์ของหลวงปู่หลวงปู่อนุญาตให้สร้าง 599 หลังเท่านั้นนะครับ 599 หลังเท่านั้น ใครมีใครไม่มีติดตามนะครับสืบเสาะหาตามสะพานบุญที่มีนะฮะเปิดไปแล้วหมดไปแล้วแต่ตอนนี้งานเราทำไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับ น่าจะออกไล่เลี่ยกันเลยนะครับเม็ดแตงเนี่ยเหมือนแบบ มือรถแข่งอ่ะ มันต้องแซงอ่ะบางทีอ่ะ อ้าวนี่ นี่ก็เป็นสีธงชาติสวยๆเลย ไม่ตัดปีก ไม่ตัดปีกจะมีเฉพาะนำเลิกนะครับนำเลิก เดี๋ยวมาดูลุ้นอ่ะ ในนี้อ้าวชี้แจงในนี้เลยไหนว่า ไอ้เงินเนี่ยจะเป็นหน้ากากทองคำห้าองค์นะหน้ากากทองคำครับนี่นี่นะครับ เงินนี่เนี่ยหน้ากากยังไม่มานะฮะนี่ชุบชุบชุบชุบนี่นะครับ เงินเงินลงยาเนี่ยห้าสี่เนาะ ห้าสีเนี่ยเงินเนี่ยจะมีหน้ากากหน้ากากทองคำนะฮะแบตจะหมดแล้ว นี่นะครับ เงินหน้ากากทองคำห้าองค์นะครับเฉพาะ ไอชุดนำเลิกเนี่ยมีเงินหน้ากากทองคำห้าองค์คุ้มค่ามาก ทั้งหมดที่ลงรายการไว้ห้าสิบเอ็ดองค์ไม่ใช่แล้วนะครับ เป็นเจ็ดสิบเอ็ดองค์พร้อมทองคำ 71องค์ อีก20องค์เป็นขอบป้องอ้อย อ่า เป็นขอบป้องอ้อยนะฮะ แล้วมีอะไรบ้าง จะสมนาคุณให้ในรังนะครับ อีก20องค์เป็น70องค์ ตัวธรรมดา ตัวธรรมดาเนี่ยนะครับ เนี่ย ตัวธรรมดา ตัวลุ้นนะฮะ ชุดลุ้นนี่มอ่าชุดลุ้นนี่ตัดปีกนะครับ ตัดปีกหลากหลายสีเลยนอันนี้สวยมากนะ สวยมาก เนี่ย นี่ครับสวยๆเลย ครับนะนี่นี่ เงินเงินลายธงชาติ นะฮะชุดลุ้นเนี่ยนะครับผมบอกให้เลย มีลุ้นทองคำเก้าเหรียญเบอร์หนึ่งถึงเบอร์เก้าขอบป้องอ้อยนะครับในชุดลุ้น ในชุดลุ้นนะครับในชุดลุ้นฟังดีๆ ในชุดลุ้นจะมีเนื้อทองคำขอบป้องอ้อยนะครับขอบป้องอ้อย ลุ้นสมนาเซอร์ไพรส์เก้าเหรียญหนึ่งถึงเก้าแล้วจะมีขอบป้องอ้อยเนื้อนะวะหนึ่งร้อยองค์นะหนึ่งร้อยองค์ ลงยาพระสีนะครับ ไปลุ้นกันในลังนะครับนี่ขอบป้องอ้อยแต่ยังกำลังชุบบล็อกอยู่ เดี๋ยวถ้าตัวอย่างเสร็จจะเอามาให้ชม ใครที่จองชุดลุ้นไว้นะครับ จะมีให้ลุ้นทองคำ เนื้อทองคำขอบป้องอ้อยเก้าเหรียญจะมีเหรียญเนื้อนวะ ขอบป้องอ้อยหนึ่งร้อยเหรียญในห้าร้อยเก้าสิบเก้าลังนะครับ มีเนื้อเงินหน้ากากทองคำกี่องค์วะเนี่ยมีเงินหน้ากากทองคำสององค์นะครับ ชุดลุ้นนะครับ เงินหน้ากากทองคำมีไหมไม่มีฮะอยู่บ้านนู้นนะที่เราไปเสกไงอันนี้เป็นทองแดงลงดำหน้ากากของคิด นี่นะครับ ทองแดงลมดำหน้ากากทองทิพย์สไตล์เหรียญนี้สวยมากนะครับ เป็นเหรียญเม็ดแดงเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นอีกเหรียญเหรียญประวัติศาสตร์อีกเหรียญหนึ่งนะครับ คอยดูนะครับเหรียญนี้จับตามองนะฮะจับตามองนะครับหนึ่งหนึ่งร้อยเท่าไหร่สามองค์หนึ่งร้อยสามองค์ นอกลังแถมสมนาคุณสามองค์นะฮะในลังมีเงินหน้ากากทองคำสององค์ ได้ลุ้นทองคำเนื้อทองคำขอบป้องอ้อย 9 องค์ใน 599ลัง แล้วมีเงิน 2 หน้าอีก 100 องค์ นะฮะเงิน 2 หน้านะครับ เงินประกบกันกำลังจะไปบัตรกี เดี๋ยวจะให้ดูวันนั้นเอ้ยเมื่อกี้เอามาแล้วนี่วะสองหน้า เงินทองหน้าที่ช่างช่างแจ็คเอามาแน่ไม่ใช่ นี่ครับ นวะหน้าเงินนะฮะนวะหน้าเงิน โอ้โหสวยสวยเลย นี่ชุดลุ้นนะฮะชุดลุ้นชุดลุ้นจะตัดตัดปีกนะครับ ชุดนำเลิกไม่ตัดปีก จะมีเนื้อเงินหนึ่งร้องค์สองหน้านะครับ แล้วก็จะมีเนื้อนวะ ขอบป้องอ้อยหนึ่งร้องค์ลงยา ลงยานะครับ สวยๆเลยอ๋อราชาพยักษ์ผ่านไปแล้วครับ ออกไปหมดแล้วครับ ตอนนี้เขาเล่นเจริญพรกลางกันอยู่แล้วครับ แล้วก็จะมารุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะฮะ แถมยกลังนะครับสามองค์ มาดูแถมตัวแถมเม็ดแตงนะครับ แถมเม็ดแตงยกลังสามองค์นี่โอ้โห เป็นไงครับพี่น้องครับ วันนี้อยู่โรงงานได้เช้าทั้งวันเลยตั้งแต่ทำบุญตั้งแต่เช้าไม่ได้ไปไหนเนี่ย ข้าวก็ไม่เลี้ยงนะครับ มีน้ำให้ขวดหนึ่งครับ นี่ครับ แถมนอกลังนะครับ แถมนอกลังนี่นะครับ ชุดลุ้นนะฮะ แถมไม่ตัดปีก ลงยาแบบนี้นะ นี่คือรุ่นเลือดสำนักถักพิมพ์ไม่แตงอุ่ยยาจบ นี่อะไรชุดไทเทเนียมในลุ้นคในลุ้นนะครับ ไทโทเนียม ไทเทเนียม นาโนแบ็กอะไรเนี่ยจะเรียกผิดเรียกถูกกันอยู่แหละนี่นะครับ ชุดอยู่ในชุดลุ้น ไทเทเนียมนะครับคุ้มค่ารุ่นเนี่ยร้อยสามองค์ นะฮะ แล้วก็มีลุ้นลุ้นสนุกยังมีฝัง เพชรอีกนี่ ฝังเพชรอะไรอ่ะ โปรติตามฝังเพชรแท้ อีกในรางลุ้น ใช่ไหมในรางลุ้นลุ้นเบอร์ เบอร์หนึ่งเนี่ยจะฝังเพชรนะครับ ทุกรายการนะครับ เบอร์หนึ่งจะฝังเพชรนะบอกไว้ก่อนนี่คือเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับ พิมพ์หลักจะเป็นอย่างนี้นะครับ ตัวเซอร์ไพรส์ก็จะเป็นขอบป้องอ้อย เนื้อทองคำเก้าเหรียญแล้วก็ป้องอ้อยเนื้อนวะลงยาหลากสีนะครับ ได้ลุ้นกันอีกหนึ่งร้อยเหรียญนะครับ ไปคะในห้าร้อยเก้าสิบเก้าหลังนะฮะนี่จะฝังเพชรนะครับ ในลุ้นนะฮะในลุ้นจะฝังเพชรแบบนี้ฝังเพชรพัดยศ เพื่อสมนาคุณกับผู้ที่จองรุ่น เม็ดแตงนะฮะ มีเซอร์ไพรส์ฝังเพชรนะฮะเบอร์หนึ่งนะฮะเนื้อเงินของทุกรายการนะนี่เราเทสไม่น่าก็หลังนี่อ่านี่เทสด้านหน้านะครับฝังเพชรนะฮะไอ้ยาเดี๋ยวต้องต้องต้องลงยาด้วยนะเนี่ยค่ัเดี๋ยวไปลงยาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำรายการให้ชมนะครับเม็ดแตงยังยังไม่เรียบร้อยดี ตอนนี้เพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพิ่มให้อย่างเดียวไม่มีขาดนะฮะ เลื่อนสมรสักต้อง ไปเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนทรัพย์เลื่อนเงินเลื่อนทองนะฮะแล้วก็เซอร์ไพรส์พลิกชีวิตพลิกให้มีเงินมีทองกัน ได้ของดีๆ ไปใช้กันนะครับเนี่ยเราก็จะ ฝังเพชรอย่างนี้ นะฮะอ่า สมนาคุณโอ้โหตายแล้ว ตายตายตายแต่ละเนื้อ เบอร์หนึ่งใช่ไหมโอ้โห นี่ครับ แต่ละเนื้อนะฮะเบอร์หนึ่งจะฝังนี่ฝังตัวอย่างมาให้ดูแล้วพี่น้อง ฝังเพชรเบอร์หนึ่งนะครับ ทุกรายการนะครับเซอร์ไพรส์ใครจะได้ก็เลือกกันเอาแล้วกันนะครับ นี่ฝังเพชรแท้นะ ไม่ใช่ฝังพลอยนะฝังเพชรนะ นี่คุณติ้งโน้ตเขามอบให้ นะฮะ เขาอยากจะให้คุณไปลุ้นกันให้คุ้มค่าเลย จากห้าสิบเอ็ดองเป็นเจ็ดสิบเอ็ดองมีขอบป้องอ้อย สมบนาคุณอีกยี่สิบนะฮะ เดี๋ยวจะชุบเอ่อ ทองโบราณแล้วก็จะมีลงยาอะไรบ้างก็ไปลุ้นกันเอานะครับยี่สิบเหรียญสมนาคูณไปในลังนะฮะในหลัง51เหรียญเป็น71เหรียญครับ พี่น้องครับ ชุดนำเลิกของเม็ดแตง แล้วนี่ชุดลุ้นจะมีนี่ชุดลุ้นนะชุดลุ้นจะมีให้ลุ้นฝังเพชรอย่างนี้นะครับ ถ้าเบอร์หนึ่งจะได้ แล้วแต่ใครจะได้ทุกตามดวงตามดวงนะฮะเออเบอร์หนึ่งทุกรายการจะฝังเพชรหมดนะครับ แล้วก็ไปลุ้นกันเอาโอเค โอ้โหเหนื่อย เหนื่อยนะครับทำชอบเก็บสายครับลุ้นก็ต้องลุ้นลุ้นแล้วก็สมนาคุณ ให้คุ้มค่านะครับขอบคุณมาก คุ้มค่ามากครับ เม็ดแตงก็ก็ตามเต็มที่นะครับ ใส่เต็มที่เหมือนกัน ให้เล่นกันนะครับ ให้เล่นกัน ให้ไปซื้อง่ายขายคล่องนะครับ ไม่มีอะไร ทำให้สวยๆงานออกมาต้องสวยงาม แล้วก็งานผมพีเมียมากลง ยานี่นะทำนาโนแบ็กหน้ากากนาโน นะครับไทยหน้ากากไทเทเนียมไทเทเนียมอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ค่อยมีใครเขาทำมันแพง มันแพงครับ แต่เราอยากทำให้เพราะว่าคุณร่วมบุญมาอาเปา สวยมากขอบคุณมากอาเปาหนุ่ม ระเบิดโลกขอบคุณครับ พี่หนุ่ม คุณอะไรเอ่ยเนี่ย ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็อยากให้เห็นฟาร์มก้าวหน้า พอดีวันนี้ช่างมันหยุดถ้าช่างมันหยุดผมจะเดินให้ดูช่างทำงาน แต่วันนี้มันเป็นวันที่เจ๊สาวเขาทำบุญโรงงานนะครับ นี่ผมก็อยู่ตั้งกระทำบุญ แล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะฮะราคายังไงครับหนึ่งหลังต้องหาซื้อเอาละแบตจะหมดละเพราะว่า มันมีเจ้าของหมดแล้วนะครับ ก็ไปหาซื้อตามสายสะพานบุญนะครับ สายจองนะฮะมีนะครับ เขาลงขายกันไปจองเลย ไปซื้อเลยไม่ผิดหวังไปขอเช่าครับเช่าต่อเขาเม็ดแตงทองคำลงยาไหมครับ เม็ดแตงทองคำลงยาครับลงยาแดง สวยมากสวยมาก เอ๊ะทองคำอยู่นี่ ไม่มีเหรอเออทองคำอยู่นู่น ทองคำลงยาครับ มีแต่ทองคำดิบ ๆเมื่อกี้แต่ว่ายังไม่ได้ลงยา ทองคำลงยาสีแดงนะครับสวยแล้วก็ลงยาพัดยศนะฮะ ขอบคุณทุกท่านนะครับจัดสร้างแต่ละพระพระผมเนี่ยธรรมดาไม่ธรรมดามนตีแก้วกำเนิดขอบคุณครับคุณมานพนาคแป้นขอบคุณคนพิษโลกทีทีละวัดสวยๆทั้งนั้นคุณคุณพิษคนพิษโลกเรารอติดตามเหรียญชินราชนะครับมาพิธีมหาจักรพรรดินะของผู้บัญชาการภาคหกนะฮะ เขาได้รับอนุญาตให้สร้างรอติดตามสวยงามนะครับ เหรียญ ดูดูหน่อยไหมมีมีแม่รูปเหรียญเหรียญชินราชที่ ส่งให้ เดี๋ยวดูกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจออกบัตรรับรองพระแท้ได้ไหมได้เลย ได้เลยครับ ได้เลยเอามาดูนี่ เหรียญพิษณุโลกนะครับ รอติดตามผลงานของผู้บัญชาการตำรวจ ภูธรภาคหกพลตำรวจ โท อักเดชพิมลศรีนี่ครับ สวยสวยสวยเหรียญนนี้เพิ่งได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าคุณนะฮะ ให้สร้างเพื่อประโยชน์กับ สังคมส่วนรวม แล้วก็บำรุงพุทธศาสนานะครับ นี่ รอติดตามนะฮะเดี๋ยวกำลังแกะบล็อกอยู่ เพราะไม่เคยมีใครทำลงยา ต่อจากรุ่นนี้รุ่นลายต่อ รุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ไม่มีแล้วครับ ไม่มีจะมีเหรียญเหรียญปีประจำปีเกิดหลวงปู่นะฮะเป็นเหรียญปีจอ เหรียญปีจอนะครับ เหรียญปีจอ คุณศักเพชรช่วยอุรชนออกจากโรงพยาบาล ยังอ่ะ รักษาสุขภาพด้วยเออมาดูงานด้วยครับแต่เป็นรุ่นเลื่อนออกปีไหน เลื่อนก็ออกปีนี้นะครับ ไม่ไม่ไม่ไม่ถึงสิ้นไม่ปีหน้าออกปีนี้นะฮะรุ่นเรือนสมณศักดิ์ออกเมื่อไหร่อ้าว ออกเมื่อไหร่ก็บอกไปแล้วนะครับว่าหนังใจขอบคุณมาก ที่ FC คุณยอดวิริยะ อ่าคุณ อินซีอ่ากัดจังอ้าว สวัสดีทุกท่าน วันนี้ก็ หอมปากหอมคอนะครับ เดี๋ยว โอกาสที่ ใกล้เสร็จเดี๋ยว จะมามาให้ชมตอนแพ็ค ออกแล้วครับ ออกแล้ว โอ้ แข็งแรง หลวงปู่คุ้มครอง นี่คุณศักเพชรนี่ ลูกศิษย์หลวงปู่นะ ผม มีอะไร ผมก็ จะ ได้ถามคนนี่แหละว่าเป็นยังไงบ้าง ไปดู หลวงปู่ไหม นะฮะ ตอนนี้ไม่ได้คุยกันเลย ตั้งกระเสกพามาก็ได้แต่ดูว่า ท่านไปไหนอะไรอย่างนี้นะครับ ท่านก็แข็งแรง เราได้ทำสำเร็จแล้วทุกท่านนะครับ ทุกท่านขอบคุณมากขอบคุณมากๆ แล้วก็ขอให้ทุกท่านเจริญนะครับ คิดสิ่งใดสมปรารถนาที่ร่วม บุญ กับผมมาที่ได้ทำพระนะแล้วก็สมนา คุณ ให้แก่ท่าน อาจจะล่า ช้าไปบ้างต้อง ขออภัย เพราะในการทำงานเนี่ยมันติดขัดหลาย ๆ อย่าง นะ มีขั้นตอนทุกอย่างเลยนะครับ แล้วเสร็จแล้วนะวันนี้ 90%นะประมาณเดือนนี้ ชุดนำเลิกเสร็จแล้ว แต่จะหาเลิกเสกนะไม่เกินวันที่9อ่ะ ไม่เกินวันที่ 9กุมภาส่วนชุดลุ้นไม่เกินเดือนมีนานะครับผมจะทำให้เสร็จนะครับ ผมจะทำให้เสร็จตามที่ที่ผมทำสมเด็จนางพญาผมพันนะปองอ๋อเป็นล้านนะฮะถ้าแท้ๆนะครับ เป็นล้านโอ้ปวดตา นะ ก็ขอขอบคุณนะฮะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับสุภาพบุรุษผู้ใจดี สุภาพสตรีผู้ใจกุศล เรามาร่วมบุญกันสร้างวัตถุมงคลที่สร้างโรงพยาบาลสร้างวัดสร้างโบสถ์นะสร้างโรงเรียนที่สำเร็จแล้วเนี่ยนะครับนะครับ เป็นถือว่าเป็นบุญกุศลที่ได้ร่วมกันผมเป็นเพียงสะพานบุญนะครับเงินทุกบาททุกตัง ที่ท่านร่วมจองวัตถุมงคลมาเนี่ยนะครับเป็นการนะครับทำบุญ เพื่อสร้างสะพานทำทานเพื่อไว้เป็นสเสบียงเพราะฉะนั้นทุกคนได้บุญหมด ขออนุโมทนาทุกท่านนะขั้นที่เป็นศูนย์จองนะครับ แล้วก็เป็นสะพานบุญของหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนเนี่ยทุกรุ่นถือว่าท่านได้บุญได้กุศล และผู้ที่ร่วมบุญมาแล้วเนี่ยแล้วก็รอรับของสมนาคุณ เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนทุกรุ่นเนี่ยที่สร้างเนี่ยนะผมถือว่าทุกท่านเนี่ยได้ร่วมกุศลกับหลวงปู่ นะครับครั้งหนึ่งได้ร่วมบุญกับพระอริยะสงฆ์ห้าแผ่นดินนะอายุร้อยกับเจ็ดเดือนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา เทพเจ้าแห่งปากน้ำโพนะครับเป็นพระอริยสงฆ์องค์เดียวที่สร้างกุศลมากที่สุด ในยุคนี้นะครับไม่มีใครเท่าหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วน ผมเนี่ยนะครับด้วยนับถือด้วยความศรัทธาจึงมาสร้างร่วมบุญกับท่าน แล้วก็ได้พี่น้อง FC แล้วก็ศูนย์จองนะครับและสะพานบุญทุกท่านที่มาร่วมบุญวันนี้ ผมก็ขออนุโมทนานะครับแล้วขอบุญบารมีของหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนนะจงโดนบันดาลนะครับ หนุนนำให้ท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ คิดสิ่งใดสมปรารถนา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ไปเลื่อนทรัพย์เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนบุญเบื่อนบารมีเลื่อนเงินเลื่อนทองให้มากขึ้น ของทุกท่านให้มาเต็มบ้านนะครับ มาเต็มตู้ มาเต็มตู้เซฟ มาเต็มกระเป๋าตังค์ทุกท่านนะครับ ขอให้สมปรารถนาทุกท่านครับ สวัสดีครับโชคดีครับ